าวที่ตาก่อนอื่นก็ขอสวัสดีคุณบีและสวัสดีท่านผู้ฟัง FC ทุก ๆอ่าท่านนะครับที่อยู่ในสตรีมมิ่งด้านล่างนะครับผมวันนี้นะครับผมจะนำเรื่องอ่าที่อาจจะเคยเล่าแล้ว หรือใครอาจจะเคยฟังหรืออาจจะยังไม่เคยฟังก็ลองมาฟังกันดูนะครับ เรื่องเนี้ยมันที่ผมตั้งชื่อให้ชื่อเรื่องว่าสยองขวัญชั้นหกเนี่ย มันเป็นเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งที่เคยเกิดขึ้นกับผมนะฮะกับ ต้องใช้คำว่า เป็นเพื่อนร่วมงานที่เป็นรุ่นพี่คนหนึ่งช่วงปี 2552 ครับ นะฮะเป็นช่วงก่อนน้ำท่วมใหญ่ปี54ซึ่งตอนนั้นน่ะ ผมจะทำงานอยู่ในย่านมหานครกรุงเทพมหานครนะฮะแต่อยู่หน้าถนนถนนมหานครแถวหัวลำโพงก็จะทำงานเกี่ยวกับ เป็นการขับรถส่งอุปกรณ์ก่อสร้าง ก็คือจะเป็นพวกเหล็กพวกอ่าพวกข้อต่อข้อตามส่งน้ำอุตสาหกรรมต่าง ๆ ไม่ใช่พวกทรายพวกอะไรนะฮะ ก็จะเป็นบริษัทเล็กๆนี่แหละครับผม แล้วมันจะมีอยู่เสาร์อาทิตย์หนึ่งช่วงเวลาหนึ่งที่จะมีออเดอร์มาจากทางอุตรดิตถ์ซึ่งเป็นโรงงานโรงงานใหม่ เป็นโรงงานสร้างใหม่ ซึ่งโรงงานอ่ะยังทำไม่เสร็จนะครับ ทางทางทางบริษัทผมเนี่ย ก็ได้รับออเดอร์ไว้ จากนั้นก็ถามคนขับรถที่บริษัทผมเนี่ย จะมีอยู่สองคนจะมีอยู่สองคันนะฮะจะแยกสายกันไปเขาก็ถามอีกคนหนึ่งว่า เอ้าว่างไหมกระป๋องว่างไหม อ่าไม่ว่างไม่เป็นไรไปไม่ได้ วันเสาร์อาทิตย์วันเสาร์อาทิตย์ก็ต้องอยู่ดูแลครอบครัวครอบครัวอะไรประมาณนี้ อ่ะก็เลยมาถามผม อ้าวว่ายังไงไปได้ไหมไปได้ครับ ไปส่งกี่โมงครับเนี่ย แล้วก็ไปที่ไหนอะไรยังไงเขาก็ให้ข้อมูลทุกสิ่งทุกอย่างนะจากนั้นก็ให้ให้ค่าใช้จ่ายมาช่วงเช้าอ่ะ ผมเองก็จะขับรถไปตามจุดต่างๆนะฮะที่ต้องไปเบิกของ ไปเบิกเหล็กไปเบิกโลหะไปเบิกท่อ เบิกข้องออะไรพวกนี้ครับไปเบิกมาจนครบกว่าจะได้เดินทาง ก็ไ่ายสามกว่าเกือบสี่โมงแล้วออกจากกรุงเทพนะฮะตรงหัวลำโพง ซึ่งต้องบอกกันว่า รถผมเนี่ยมันจะไปเร็วไม่ได้ เพราะว่ารถผมมันจะมีคานที่เอาที่เป็นเหล็กเป็นเหล็กหกหกเมตรนะครับผมพาดอยู่ด้านบนใช่ไหมครับ แล้วก็มีอุปกรณ์ที่เป็นเหล็กอย่างอื่นเหล็กเหล็กนี่อื่นอยู่ทับถมกันอ่ะ เฉพาะด้านบนน่ะ ที่อยู่เหนือหลังคาขึ้นไปเนี่ยน้ำหนักก็ทั้งหมดตันมันตันหกเกือบสองตันแล้ว ผมจะขับเร็วไม่ได้ และที่สำคัญคือขึ้นทางด่วนไม่ได้ ผมต้องวิ่ง ่ารถติดจากกรุงเทพกว่าจะออกไปถึงเส้นอาถนนสายเอเชียได้เนี่ย ก็ใช้ระยะเวลาประมาณหนึ่งเลย ผมเข้าเส้นเอเชีย เนี่ย ก็ล่วงเวลาไปห้าโมงกว่าถึงหกโมงแล้ว ผมก็เข้าไปขับไปเรื่อยๆตามเส้นทาง ซึ่งมี อ่า คนอ่า ผู้ร่วมงานอีกคนหนึ่งนั่งอยู่ข้างๆ ซึ่งเอาไว้เป็นผู้ขับสำรองเผื่อเหนื่อย เพราะว่าผมเคยไปที่นี่มาแล้ว แล้วก็ต้องจะบอกว่ากลับถ้ากลับรูปเดียวมันจะค่อนข้างดึก นะฮะกว่าจะไปถึงนู่นอ่ะ มันก็เกือบสี่ทุ่มแล้ววันนั้นอ่ะเป็นวันที่เบิกของช้ามากไม่รู้ว่าเป็นอะไร ผมไปถึงที่จังหวัดอุตรดิตโรงงานแห่งนี้นะฮะไม่ขอบอกชื่อนะเพราะปัจจุบันนี้เขาเปิดทำการละตรงเนี้ยพอถึงพอผมไปถึงนู่นปุ๊บเนี่ย คนงานกับเด็กที่เป็นคนงานก่อสร้างนะครับผม เขาที่ก็คือก็คือก็คือพักอะไเรียบร้อยแล้ว ก็คือเลิกงานกันหมดแล้ว ไม่มีคนขับโฟล์คลิฟต์ไม่มีคนขับรถเกียร์ ไม่มีคนไม่คือพูดง่ายคือ ไม่มีใครที่ช่วยเราของลงเ้าบอกว่าเราทั้งหมดสองคนนะฮะของอยู่บนรถทั้งหมดเกือบสองตันต้องเอาลงกันเองสองคนณจุดนั้นฉะนั้นที่โฟกเลสมีกับพียรมีแต่ว่า ผมไปยุ่งของบริษัทเขาไม่ได้เขาไม่อนุญาตอ่าใช่ไหมครับ ก็เอามาเป็นไรอ่ะลงมาสองคนก็ลงมาสองคนต้องใช้คำว่าตันหกนะฮะไม่ใช่ไม่ใช่น้อยต้องบอกว่าน้ำหนักเยอะมากค่อยๆ ลงกันทีละเส้นสองเส้นเส้นสองเส้นพอจะลงเสร็จ เวลาก็กินเข้าไปเกือบเที่ยงคืนแล้วครับ ประมาณห้าทุ่มกว่าห้าทุ่มห้าทุ่มกว่า ไม่แน่ถึงห้าทุ่มครึ่งนะฮะพอลงเสร็จแล้วเสร็จปุ๊บมีการเซ็นบินจัดการเอกสารเรียบร้อยแล้วเราก็ขับรถกลับ ความที่เราเราเหนื่อยล้าเนี่ย ทั้งสองคนเนี่ย แขนมันก็แบบ มันใช้แรงมาเยอะนะฮะเหนื่อยก็ออกคือเหนียวด้วยครับ ทางอ่าทางผู้ร่วมงานดีกคนก็คือ ต้นเรียกว่าเป็นพี่แล้วกัน อ่า เล็กใช้เป็นพี่พี่เคเหมือนเดิม เป็นพี่เคก็แล้วกันอ่า อย่างพี่เคเขาถามว่าเฮ้ยเฮียเขาให้ค่าใช้จ่ายไว้เท่าไหร่วะเฮียเขาเผื่อไว้ให้ห้าพันกว่าทำไมอ่ะพี่ เฮ้ยเองจะยาวกลับไปทีเดียวเลยเปล่ามูไม่ไหวหรอกแผนผมจะไม่ไหวแล้วพี่ไหวไหมล่ะ อืมไม่ไหวอ่ะจะร่วงอยู่แล้วเนี่ยเหนียวตัวด้วย ร้อนก็ร้อน อ่า ไม่เป็นไร ถ้างั้นยังไงทีเขารู้อยู่แล้วแหละเขาก็ให้ค่าโรงแรมเผื่อมาให้มาเท่าไหร่วะก็รวมในที่แหละห้าพันกว่าบาท อ่าเดี๋ยวก่อนก่อนก่อนจะไปหาโรงแรมก็ไปหาอะไรกินก่อนแล้วอันดับแรกหิวพอใช้แรงงานเสร็จหิวทันทีออกไปตามระหว่างเส้นทางกลับนะฮะเส้นทางกลับออกจากอุตรดิตถ์เพื่อจะเพื่อจะกลับมาทางมาทางเส้นทางเดิม มันจะต้องผ่าน อ่าจุดเพราะผมไปเนี่ย ผมไปทาง อ่า ทางเก้าเลี้ยว อ่า ขึ้นไปถ้าผ่านเก้าเลี้ยวขึ้นแยกโพทะเลไปผ่านไปตรงนั้น ก็จะกลับเส้นเดิมพี่แต่ว่าจะหา่าของทานก่อน ก็หาไปเรื่อยๆเจอร้านชายสีบะหมี่เกี๊ยว ่อดข้างทางแล้วก็ถามกันขณะที่ทานทานก็คุยกันอยู่คุยกัน สับเพเหะพอทานเสร็จปุ๊บเฮ้ยตกลงแล้วเองรู้เปล่าว่าแถวเนี้ยมันมีโรงแรมที่ไหนบ้าง ผมก็บอกพี่เขาไปว่า ไม่รู้ดิเดี๋ยวถามป้าคนขายเอา ก็ได้ พอผมเดินไปจ่ายตังก็เลยถามป้าเขาว่าป้าแถวนี้มีโรงแรมชั่วคราวไหมแบบนอนทั้งคืนเดียวอะไรประมาณเนี้ยครับแถวนี้ยังไม่มีนะลูกหนต้องขับรถลงไปนะพอเข้าพอเข้าเส้นเส้นทางหลักเนี่ยเลี้ยวซ้ายเนี่ยก่อนจะถึงจุดพักรถ เขาก็จะบอกว่าเป็นปั๊มนี้ปั๊มนี้ปั๊มนี้ปั๊มนี้เคยเห็นไหมอ๋อจำได้ครับเคยเห็นคราวที่แล้วผมมาผมก็เคยเห็นอยู่แต่ว่าไม่เคยแวะ อ่า ก่อนถึงปั๊มเนี่ยมันจะมีซอยเล็กๆก็จะมีป้ายสีเหลืองๆอ่า ให้เลี้ยวเข้าไปตามป้ายนั้นเลยเขาบอกแค่นี้บอก ไอ้เราก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นป้ายโรงแรมใช่ไหมครับบอกอ่าถ้าอย่างนั้นหาไม่น่าจะหายาก โอเค ได้ ได้ที่พักละ เราก็ขับรถไปพอไปถึงจุดที่ป้าเขาบอกเนี่ยผมก็พยายามมองหาสองข้างทางเฮ้ยป้าเขาไม่บอกดีกว่าซ้ายหรือขวา อ่ะก็เหมือนแยกแยกกันมองอ่ะผมมองขวาเขามองซ้ายพี่เขามองซ้ายสักพักผมเห็นเห็นปั๊มที่เป็นจุดพักรถไกลๆละเอ้ยใกล้ถึงปั๊มแล้วยังไม่ถึงซอยเลยป้ามั่วหรือเปล่าวะอะไรประมาณนี้จู่ๆพี่เขาพูดมาเฮ้ยใช่ซอยหน้าเปล่าไหนพี่เนี่ยเนี่ยป้ายเล็กๆที่เป็นลูกศรชี้สีแดงเหลืองๆเนี่ยเอ้ยใช่ป่กวะแต่เขามันเขียนคำว่าโฮเทลและปากซอยผมก็บอกว่า มันเป็นสภาพปากซอยที่ไม่มีตึกอะมันเป็นซอยเล็กๆ เลี้ยวเข้าไป ซึ่งมันมียากขึ้นลงสองข้างทางและแค่มีป้ายลูกศรชี้สีเหลืองก็เป็นตัวสื่อสีแดงว่าโฮเทลน่าจะใช่มั้งเลี้ยวเข้าไป ผมต้องบอกนี้ครับบรรยากาศนะสองข้างทางมืดมากแล้ววันนั้นอ่ะ เป็นวันที่มีพระจันทร์แต่ว่าพระจันทร์ไม่ได้เต็มดวงแต่ก็ยังพอมีแสงที่พอมองเห็นอยู่สองข้างทาง ไม่มีไฟข้างทางเลยก็ไประยะต้องใช้คำว่า รับใหญ่ๆเลยถึงจะเห็นจะเห็นไฟข้างทางสักดวงสองดวงก็เลยคุยกับพี่เขาว่าเฮ้ยผิดซอยหรือเปล่าวะพี่พี่ดูดิตั้งแต่เข้ามาเนี่ย มันไม่มีบ้านเลยนะมันเป็นสองข้างทางอ่ะพี่เห็นภูเขาก็ได้เห็นพระจันทร์มันอ่ะโคตรน่ากลัวเลย เออมาผิดทางเปล่าพี่บอกไม่น่าผิดนะ ก็มีแค่ซอยเดียวนี่หว่าก็เข้ามาตามที่ป้าเขาบอก อื ผมว่าเฮ้ยเดี๋ยวหาทางกลับรถออกก่อนดีกว่า เพราะว่าทางมันค่อนข้างแคบใช่ไหมครับ แล้วตอนที่เข้าไปนะตอนนั้นนะ ถนนนั่นน่ะ มันก็จะเป็นลูกยางสลับ อ่า สลับกับยางมะตอย สลับกันไปสลับกันมาแต่ไม่ได้พังทางไม่ได้พังอ่า ก็ขับไปเลยสักพัก เอ้ย พี่เหมือนเขาเห็นบางอย่างเฮ้ยใช่ตึกข้างหน้าหรือเปล่าขวามือผมก็มองเห็นไกลๆนะใช่หรือเปล่าวะตึกสูงประมาณ แต่ตอนแรกที่เห็นในรถเนี่ยขณะที่ขับเข้าไปเนี่ย มันเป็นตึกสูง ใหญ่ๆ แต่ไม่ได้นับว่ากี่ชั้นพอก็เอ้ยน่าจะใช่มั้งก็เลยขับเข้าไปพอขับไปอ่าใช่จริงๆด้วย มันเป็นโรงแรมชั่วคราวแต่ผมอ่ะก่อนจะเข้าพูดกับพี่เฮ้ยโรงแรมโทษนะครับโรงแรมบ้าอะไรวะไม่อยู่ในที่แบบนี้เออเออนะมันมีให้นอนก็ดีแล้ว ครับ แต่โรงแรมที่ดูคือสภาพมันไม่ได้เก่ามากนะมันเป็นโรงแรมใหม่ ก็คือพูดง่ายถ้าเป็นโรงแรมถ้าเป็นโรงแรมที่มีทัวร์ลงเนี่ยที่มีทัวร์ไปลงเนี่ย ี่อันนี้คือกึ่งสามกึ่งกึ่งสีดาวเลยนะสามดาวกว่ากับสีดาวเลยนะแต่ลักษณะของแรงอะพอผมเลี้ยวเข้าไปปุ๊บเนี่ยรั้วด้านรั้วรั้วด้านรอบของแรงเนี่ยมันจะเป็นรั้วปูนที่เป็นรั้วทึบหมดเลย อืมแล้วส่วนทางด้านข้างทั้งสองข้างของ อ่า ของตัวตึกตตัวอาคารเนี่ย อืมมันจะมีข้างหนึ่งจะมันจะเป็นเหมือนแบบเป็นหญ้าขึ้นลงสูงอีกข้างหนึ่งจะเป็นเป็นทุ่งเหมือนเอาดินมาถมแล้วเหมือนกับ ผมที่เพื่อจะสร้างเพื่อจะสร้างอะไรสักอย่าง อืม่มันเป็นลานกว้างอ่าเม่อขับเข้าไป สิ่งที่ผมเห็นตรงหน้าก็คือตัวอาคารจะเป็นทั้งหมดหกชั้นและส่วนด้านล่าง ทางด้านข้างรั้วมันจะมีหลังคา มันจะมีหลังคายื่นออกมา ซึ่งผมมองเข้าไปแล้วมันจะเป็นเหมือนบ้านรูดเป็นโรงแรมชั่วคราวเป็นบ้านรูดมากกว่าอะไรประมาณนี้ มันจะมีทั้งมีมีทั้งพักทั้งตึกด้วยแล้วก็มีชั่วคราวด้วย ซึ่งตรงนี้ผมต้องบอกว่า โรงแรมประเภทนี้นะครับท่านผู้ฟังจะมีแม่บ้านเนี่ยวนเวียนอยู่ตลอดเวลาพักเตียงกันอยู่24ชั่วโมงผมก็พร้อมเข้าไปผมสังเกตในลานจอดรถอะ รถเก๋งรถกระบะจะมีค่อนข้างไม่เยอะแต่ ที่จะมีที่ที่มีหลักๆคือสี่ห้าคันก็จะเป็นรถทัวร์จะเป็นรถทัวร์นั่นเป็นรถทัวร์นักท่องเที่ยวใช่ไหมครับ ก็จอดนิ่งๆ อยู่ ผมก็หาที่จอดจุดที่ผมจอดเนี่ย ผมเข้าพอผมเข้าจากรั้วจากจากประตูรั้วไป ผมก็เลี้ยวซ้ายใช่ไหมครับไปจอดที่หน้าอาคารเนี่ยหน้าโรงแรมเนี่ยแต่อยู่ทางด้านซ้ายมือสุด จากหน้าอาคารที่เรามองเข้าไปเนีย ซ้ายมือสุดเท่ากับเกือบจะชิดรั้วเลย ครับ เกือบจะกอะชิดรั้วอ่า ที่ที่เป็นรั้วของโรงแรมเนี่ย จากนั้นผมก็ลงบอกพี่เดี๋ยวตามเข้ามานะผ่าผมลงก่อนบอกเออเออเออเดี๋ยวกูหยิบผ้าขนุนผ้าขนุนก่อนอะไรประมาณนี้อผมก็เดินนำเข้าไปก่อนสิ่งแรกที่ผมเข้าไปในโรงแรมเนี้ยมันเป็นมันจะเป็นต้องมันต้องมันจะต้องผ่านล็อบบี้เนอะใช่ไหมครับ ปกติแล้วอ่ะถามคุณวีคุณวีน่าจะรู้เรื่องโรงแรม ล็อบบี้ปกติอะถ้าเกิดเป็นโรงแรมยี่เปิดที่เปิดยี่สิบสี่ชั่วโมงแบบเนี้ยอืล็อบบี้อะตรงที่เป็นจุดที่ให้ลูกค้าเขานั่งรอหรือว่าอะไรเนี่ยจะต้องเปิดไฟถูกไหมใช่สิครับ แต่ที่เนี้ยจุดที่เขาเปิดมีแค่เคาน์เตอร์ของพนักงานแค่คนเดียวแค่แค่จุดเดียว หมายถึงว่าตรงโซนล็อบบี้โซนล็อบบี้ที่เป็นห้องโถงสำหรับรับแขก เนี่ยปิดไฟหมดเลยมีแค่ไฟอยู่กระปุกเดียว อันเดียวบนหัวของตรงฟอนต์อย่างเงี้ยหรอ ูกต้องอารมณ์คิดถึง เดินเข้าไปในอาคารที่เป็นอาคารผีสิงอย่างนั้น เออคืออารมณ์นั้นแปลกว่ะ แล้วผมมองเลยแล้วผมมองโดยเรื่องเนี่ย ด้านหน้าที่ผมขับรถเข้ามา มีป้อมยามแล้วมียาม แล้วมียามต้องใช้ว่ากลางคนหน่อยอ่ะ มียามผู้ชายคนหนึ่งกลางคนละอารูปร่างกลางคนนั่นแหละ นั่งอยู่ในป้อมเขาก็มอง แต่เขาก็น่าจะรู้แหละว่าเรามาพักเพราะผมเดินเข้าไปในในผ่านล็อบบี้เข้าไปแล้ว นตัวพี่เขาอะตัวพี่เคเขาก็เหมือนเดินตามหลังมานะแต่ผมก็ไม่ได้สังเกตว่าตามมาใกล้หรือไกลอะไรยังไง ผมก็ตรงดิวเข้าไปที่ล็อบบี้ความที่เราเหนียวตัวด้วย เมื่อยด้วยอะไรด้วยเหนื่อยด้วย จะมี อ่า พอผมตรงไปที่ล็อบบี้มีพนักงานผู้หญิงคนตัวเล็กๆดูจากอายุแล้วน่าจะ น่าน่าจะ อายุน้อยกว่าผม อืมผมก็ไม่รู้หรอกว่าเขาทำที่นี่นานหรือยังหรืออะไรอย่าง สิ่งที่สิ่งแรกที่ผมถามก็คือ อ่ขอโทษครับพอดีผมจะมาห้องเช่า อ่า ชั่วคราวครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมก็จอกแล้วมาเช็คอินตอนนี้นี่ออกพรุ่งนี้กี่โมงครับ คือเหมือนเขาเงยหน้าขึ้นมาอ๋อขอโทษนะครับเดี๋ยวขอเช็คก่อน ต้องบอกว่าปีสสอองพันหห้้้าารยิบสอง ตอนนั้นเป็นยุคที่สมาร์ทโฟนอ่ะเพิ่งจะมีเข้ามาใหม่ ๆ ที่เป็นแบบระบบทัชสกรีน อืมอ่า ที่เพิ่งเพิ่งจะมีเพิ่งเพิ่งจะมีเป็นรุ่นแรกๆ ถ้าผมใช้เป็น LG ถ้าจำไม่ผิดสามารถดูหนังฟังเพลงใน Google Chrome ได้แล้วใน YouTube ได้แล้วอ่นั่นแหละครับผมก็งงว่าเอ๊ะคอมพิวเตอร์ก็อยู่ข้างๆทำไมไม่เปิดหา แต่เขากลับเปิดหาสมุดอ่ะคนในสมุดที่เป็นสมุดบัญชีเล่มใหญ่เขาเปิดมันหา ดูมันปกเพราะผมจะโงกดูเห็นน่ะ ในสมุดอ่ะเขาตีเป็นตารางน่าจะเป็นชั้นหรือห้องอะไรสักอย่างเขาก็นับดูเอ้ยอันนี้ไม่มีอันนี้เต็ม ก็เปิดไปเรื่อยๆไปเรื่อยอ่าขอโทษค่ะ น่าจะเต็มแล้วเพราะว่ามีทัวร์มีทัวร์จองแล้วทัวร์น่าจะมาลง อีกทีหนึ่งคือตอนเช้าเขาจองกันหมดแล้ว อ้าวแล้วครับก็แสดงว่าเต็มน่าจะเต็มนะคะอ๋อไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวผมไปหาที่อื่นก็ได้มีแถวนี้ใกล้ๆไหมไม่ทราบเหมือนกันค่ะหนูเพิ่งจะมาเพิ่งมาทำงานได้ยังไม่ได้ไม่ด้กอาทิตย์เลยวันนี้บอกอ๋อขอบคุณมากครับไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปถามข้างนอกก็ได้ ครับ ขณะที่ผมกำลังเดินหันหลังพี่เขาเดินมาพอดีเลยเอ้ยว่าไงอ่ะได้ห้องยัง เต็มว่ะหาที่อื่น สักพักเหมือนตั้งนานพนักผู้หญิงคนนั้นนะเขาเรียกอ่ะพี่พี่พี่ขอโทษทีขอโทษที หนูลืมดูหน้าสุดท้าย อ้าวทำไมครับ มันมีชั้นหกว่างอยู่ชั้นหนึ่ง มันมีห้องว่างอยู่ จะพักเลยไหมคะอ๋อ ได้ครับ ได้ครับได้ครับ พูดคิดในใจว่าเออ ดีเลยว่ะ จะได้ไม่ต้องไปขับหาข้างนอกอีกเพราะเมื่อยแล้วเหนื่อยแล้ว เพราะลงของมาตะกี้ได้ตั้งเกือบสองตันใช่ไหมครับคยถามอ่า จะเอาเป็นห้องส่วนไหนดีคะ ชอบแบบไหนก็คือเขาถามความชอบของเราเองเลยนะก็แปลกเหมือนกันนะเจอโรงแรมแบบนี้ ครับ เออแล้วก็บอกอ้าวผมขอถ้าถ้าถ้าให้ผมเลือกนะผมขอเป็นมุมตึกแล้วกันขอเป็นมุมตึกที่มันสามารถเปิดหน้าต่างด้านมุมได้ที่มันสามารถที่มีลมมันผ่านมาได้อะไรประมาณเนี้ยอ่า ผมชอบมุมตึกอต่ผมชอบผมชอบอยู่มุมตึกอยู่แล้ว ครับ อ่าเขาก็เลยอ่ามีอยู่เป็นห้องหกสุดต้องแก้ข้องูลนิดนึงนะฮะห้องอ่า ก่อนหน้านี้ถ้าใครเคยได้ยินเรื่องเนี้ยมันเป็นหกศูนย์เก้าจริงๆเป็นหกศูนย์หกไม่ใช่หกศูนย์เก้าเป็นห้องหกศูนย์หก อ่า เป็นห้องหกศูนย์หกแล้วทีเนี้ย ผมก็รับกุญแจเข้ามา ผมก็เลยถาม อ่า แล้วค่าใช้จ่าย จะจ่ายตอนเช้าหรือว่าตอนนี้ เขาบอกแล้วแต่จะจ่ายเลยก็ได้ เอาก็ได้ครับ แล้วราคาเท่าไหร่ฮะ คืนหนึ่งเขาบอกว่าถ้าไม่รวมน้ำไม่รวมอาหารเช้า ก็ราวเก้าร้อยบาท ตกใจอ่ะโอ๊ยโรงแรมขนาดนี้ทำไมถูกจังวะเก้าร้อยบาท อืม ก็เลยหาดูว่าพี่ก็เหมือนกับใช้สัญญาณมือไอ้สัญญาณสัญญาณแบบสายตาแบบ เดๆเอาเลยเอาเลยเออเออแล้วความที่เราชอบของถูกอยู่แล้วเงินที่เหลือเราก็ไปหากินเอาได้ใช่ไหมเพราะเนี่ยเขาก็ให้มาเผื่ออยู่แล้ว ครับเออ ดีเว้ยเอาครับ ห้องนี้เลยครับ ผม อ่ะงั้นก็ขึ้นลิฟต์ตรงนี้นะครับทางด้านนี้ขึ้นไปแล้วก็ เดี๋ยวส่วนแล้วเดี๋ยวส่วนพวกผ้าหรืออะไรเนี่ยเดี๋ยวจะให้แม่บ้านขึ้นไปให้อะไรประมาณนี้อแต่วันนั้นสิ่งที่แปลกจากสิ่งที่พนักงานนะพูดนะก็คืออะไรรู้ไหมฮะ ขณะที่เราเดินไปที่ลิฟต์เนี่ยอยู่ตรงหน้าลิฟต์เนี่ยกดปุ๊บประตูเปิดพอดีแต่ยังไม่ทันได้เข้าพนักงานเดินมาบอกพี่พี่พี่หนูลืมบอกอีกอย่างหนึ่งคือนิ้วผมอะอยู่ที่อยู่ที่ปุ่มลิฟต์นะคือมันเปิดประตูค้างอยู่ครับ อ่า ต้องเดินต่อขึ้นไปชั้นหกนะลิฟต์จะจอดแค่ชั้นห้าอ้าวลิฟต์เสียเหรอไม่แน่ใจนะ แต่จอดแค่ชั้นห้าค่ะเพราะที่รู้โอเคโอเคครับ เพราะบันไดมันจะอยู่ทางด้านข้างลิฟต์อยู่แล้วอผมก็ขึ้นไปของคนไม่ได้สนใจเลยมาก สิ่งที่ผิดปกติอย่างที่สองก็คือถ้าัมจะไม่ผิดนะลิฟต์อ่ะมันจะขึ้นมาแล้วมันหยุดที่ชั้นสามแล้วลิฟต์เปิด ครับลิฟต์มันเปิดนะพอลิฟต์เปิดที่สิ่งที่ผมเห็นก็คือ ตรงหน้าลิฟต์เนี่ยมันเป็นทางเดินยาว แล้วสองข้างทางจะเป็นห้องพักนึกออกไหมครับ อืมอืมมันจะเป็นห้องพักอ่า แล้วทีนี้ผมก็เอ้าใครมากดเล่นวะคือ คิดว่าเหมือนจะเป็นห้างหรือเปล่า พูดกับพี่ครับทำเป็นห้างไม่ได้ที่โรงแรมนะเว้ยผมก็กดปิด กดปิดทีนี้มันก็ขึ้นไปจอดที่ชั้นห้าจอดที่ชั้นห้าลิฟต์พอเปิดมาปุ๊บเนี่ย ก็จะเหมือนชั้นสามพอมองออกรอกลิฟต์ไปเนี่ยมันก็จะเป็นทางเดินยาวจนถึงสุดปลายทางเลยสุดตึกเลย แล้วก็จะเป็นอ่าสองข้างทางมันก็เป็นห้องนะครับห้องพักผมก็อ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาบอกว่าบันไดอยู่ด้านข้างเดี๋ยวเดินต่อขึ้นไปชั้นหกอ่ะ นี่ครับคือสิ่งที่แปลกครั้งที่สามขณะที่ขึ้นไปพอเดินขึ้นไปถึงบันไดปุ๊บเนี่ยนึกนึกนึกนึกตามผมนะ ชั้นสามกับชั้นห้าทางเดินตรงยาวอะ่ะ มันตรงกันทั้งสองชั้น ถ้าบอกว่าหนึ่งสองสามเนี่ยผมว่าน่ามันมันน่าจะตรงกันหมดถึงถึงชั้นห้าแต่ชั้นหกพอเดินขึ้นบันไดไปซึ่งบันไดมันอยู่ทางด้านข้าง ทางด้านข้างของลิฟต์พอเดินขึ้นบันไดไปไอ้ตรงทางเดินเนี่ย มันอยู่ตรงกับบันไดตรงที่เราทางขึ้นไปมันมันไม่ตรงกับลยชั้นหกอ่ะเอ้าแต่กไหมเออเนี่ยผมก็เอ้าเฮ้ย จริงๆตามจริงๆแล้ว ตามแผนของตึกอะถ้ามันทำมันก็น่าจะทำในลักษณะเดียวกันของทุกชั้นถูกไหมถูกผมคิดว่า นี้ มันเป็นห้อง แบบเป v พีเปล่า วะ มันใหญ่กว่าหรือเปล่า วะ อะไรประมาณนี้มัน ถึง ต้องขยับพื้นที่ออกมา เออ แต่ไม่ได้แต่ไม่ได้พูดกับพี่นะพี่ไม่รู้พี่เขาพี่คนที่เดินมาด้วยเขาสังเกตหรือเปล่านะอืม อ่า ผมก็เดินไป เดินไปสองข้างทางสองข้างทางแล้วพี่เขาเดินมาเทียบผม ผมก็เลยเหมือน แย่เขาเล่นอ่ะไอพี่ พี่บ้านมาถาม อะไรวะบรรยากาศโคตรได้เลยพี่ได้ยังไงเงียบๆอย่างเงี้ยถ้ามีเสียงฉี่ชัดผมสักตีนแตกแล้วนะพี่นะนี่บอกปากติดปากพี่จอสถานที่แบบนี้เขาจะพูดกันพี่ผมพูดเล่นนะแหมผมสถานที่อยู่แล้ว แต่ผมพูดไปแล้วะเนาะคือเราก็แบบคำถามไม่ได้คิดเลยมากอ่า ใช่ห้องไหนวะเขาบอกว่าห้องเราห้องมันตึกไม่ใช่หรอเออ ตอนแรกเราคิดว่าเป็นด้านในแต่ห้องหกคูนหกมันอยู่ทางด้านนอกตึก เป็นมุมตึกเลยนะ ครับเท่ากับว่ามันเป็นมุมเดียวกับที่รถถอรถชั้นล่าง อืม่า ผมก็ไขกุญแจปุ๊บ ก่อนไขอ่ะ ผม ผมตามขพอาผมจะรู้อยู่แล้วว่า ถ้าเป็นสถานที่แบบนี้เนี่ย แต่น่น้อยก็ต้องขออนุญาตสถานที่ก่อนหรือมีการซื้อที่ซื้อทางแต่ก่อนเข้าผมบิดกุญแจ แล้วผมก็ตั้งจิตนึกว่าถ้ามีอะไรอยู่ในห้องนี้ผมขอมานอนชั่วคราวนะครับครับเดี๋ยวมีเช่าเข้าไปแล้ว อย่ามารบกวนกันนะอะไรประมาณนี้ อืมพอเปิดเข้าไปปุ๊บทันทีที่ดันประตูเข้าไปเนี่ย ก็เปิดไฟปุ๊บเนี่ย สภาพในห้องต้องบอกว่าเขาแต่งแบบวินเทจ ตัวอาคารข้างนอกก็ปกติเหมือนโรงงานทั่วไป แต่ข้างในแต่งแบบย้อนยุคอะเออผมก็บอกเฮ้ยโอ้โห สไตล์นี้ชอบเลย เหมือนได้ย้อนอดีตพรมจะสีแดงนะ คือพรมมันจะเป็นผมผมสักหลาดสีแดงอะผมก็เรียกไม่ถูกหรอกว่าใช่หรือเปล่า พอผมเลยเข้าไปปุ๊บนะเตียง มันเป็นเตียงเดี่ยว ซึ่งเป็นเตียงใหญ่ เตียงหกฟุต แล้วมันมีผ้า มันคือมันมีผ้าคุณหนูวางอยู่แล้วอ่ะ บอกเอ้าผ้าก็มีอยู่แล้วนี่หว่าครับ ถ้าเกิดแม่บ้านขึ้นมาก็เดี๋ยวเขาบอกเขาว่าไม่ต้องไม่ต้องแล้วกันเพราะผ้ามันอยู่นี่ครบหมดแล้วทั้งแปรงสีฟันงานสีฟันมีหมดเลย ครับ ก็พูดเล่นกับพี่โอ้ยถ้าใครมารู้ว่าเรามานอนสองคนก็เป็นคู่เกงหรือเปล่าวะอะไรประมาณนี้คุณเราก็คือมีการเล่นสักพักหนึ่งผมก็บอกเอ้ยพี่จาน้ำร้อนมากเดี๋ยวผมนั่งพักแป๊บหนึ่งขับรถมาพี่ไม่เปลี่ยนมือเลยเออเออไม่ไหวแล้ววันนีนีขาตัว ผมก็นอนอยู่ที่ปลายเตียงแล้วก็เหมือนกับถอดนาฬิกาถอดถอดนาฬิกาออกใช่ไหมครับ แล้วก็เอากระเป๋าเงินของเงินอ่ะ เอาไปวางโยนไว้ที่หัวเตียงครับ ผมก็นอนหงายเท้าก็หยิบโทรศัพท์ออกมา เปิดเปิดเพลงฟังใน YouTube ก่อนตอนแรก คือในห้องอ่ะมันจะมีจะมีเฟอร์นิเจอร์ครบแหละครับมีทีวีด้วย ผมไม่ได้เปิด พี่เขาถอดเสื้อผ้าถอดเสื้อผ้าถักผ้าคุณหนูแล้วก็เข้าห้องน้ำก็นอนฟังเพลงไปเรื่อยสักพักหนึ่ง พี่เขาเปิดประตูออกมาพักใหญ่ๆเขาเดินมาเขาเดินมาข้างๆ ผมอะที่ผมนอนแบบนอนแบบหงายท้อง อยู่ตรงปลายเตียงนะยังไม่ขยับนอนดีๆผมก็ ผมก็นอนหงายท้องดูดู อ่าดู youtube อยู่ ผมก็แบบหันไปมองเขาอะไรพี่ผมก็ถอดหูฟังออกมาข้างยืนมองเลยคือพี่เขาอะอยู่ออกมายืนมองผมลักษณะที่แบบเขานุ่งผ้าตัวเดียวนะแต่หัวเขาเนี่ยเต็มไปด้วยฟองฟักของชมพูสระผมอะเออออกมายืนมองผม แล้วก็มองซ้ายมองขวาพี่เป็นไรมองอะไรอ๋อป่าป่าไม่มีแล้วไม่มีอะไรพี่ บนหัวพี่อะเดี๋ยวสระนางกระฉามนี้ก็ขึ้นหัวหรอก บอกเออเขาที่กูลืมอะไรประมาณนี้เขาก็รีบกลับเข้าไป แล้วก็ผมก็ได้ยินเขาน่าจะล้างหงล้างหัวเรียบร้อยแหละเพราะว่าไอ้ตรงนั้นน่ะตรงตัวห้องน้ำน่ะด้านข้างมันจะมีช่องเล็กๆที่เป็นช่องเล็กๆยาวเหมือนเขาเรียกกระจกเซ็กซี่บาร์เป็นกระจกมัวๆอ่าผมก็ไม่ได้ใส่ใจเพราะมีผ้าม่านด้านในปิดอยู่ใช่ไหมครับผมก็นอนฟังไปเรื่อยๆสักพักพี่เขาอาบน้ำเสร็จก็ออกขาเปลี่ยนใส่เสื้อผ้าปุ๊บผมก็ตาผมแล้วพี่ผมก็้าโทรศัพท์วางไว้แล้วก็ถอดหูฟังออก สักพักพอพี่เขาใส่เสื้อเสร็จปุ๊บผมก็ถอดเสื้อผัดผ้าแล้ว เฮ้ยไอ้แว่นอะไรพี่ เดี๋ยวกูลงไปนอนที่รถนะเว้ยเอากุญแจรถหน่อยเดิอะไรนะทำไมอ่ะ อยู่ๆจะลงไปนอนที่รถลงไปนอน ใช่เขาบอกอยู่ลงไปนอนที่รถ ผมก็บอกอ้าวเป็นไรพี่ ตอนตีนดีๆมีไม่นอนจะนอนที่รถบ้าเปล่าไม่รู้ว่ะแต่พี่กูนอนไม่ได้ว่ะ นอนไม่หลับว่ะ อะไรมันนี่บอก พี่ยุงเยอะนะว่างอ่ะพี่เห็นอยู่สองข้างทางเป็นทุ่ง เออ นอนได้บ้านกูกูที่อยู่กรุงเทพนะเว้ยอะไรประมาณเนี้ยกูนอนได้อยู่แล้วกูนอนจนชินแล้ว ครับเอาแล้วแต่พี่แล้วกันถ้าพี่ยุบล้อมไม่ไหวยืดขึ้นมาแล้วกันเออเออเออเออผมก็ส่งกุญแจรถให้เขาไปเพราะรถเนี่ยมันมันเป็นแบบเป็นนวดปกติทั้งคันเลยคือมันใช้เขาใ้กุญแจเสียบแล้วหมุนต้องใช้รีโมทใช่ไหมฮะผมก็เลยยื่นเขาให้เขาต้องพวงเลยเขาก็เปิดประตูก็ลงเลยผมก็อาหารดีเลย นอนกลางเตียงเลยตอนนี้ผมแบบกิ้งซ้ายกิ้งขวาได้สบายๆครับ อ่า ขนาด่าตอนนั้นผมยังคิดจะบประดนนั้นเด็กๆที่ก็มาอยู่ อาจจะเปิดทีวีดูก็ได้นะถ้าใครคือนอนโรงแรมจะรู้ ผมแต่ผมก็ไม่ได้ทำนะพอจากนั้นผมก็เข้าไปห้องน้ำเพื่อจะอาบนผมต้องบอกก่อนว่าก้าวแรกที่ผมเปิดประตูเข้าไปเนี่ยสิ่งที่ผมเห็นตรงหน้านะจะตรงกับชักโครกอ่าจะตรงโชคทางด้านซ้ายที่เป็นผนังเนี่ย มันจะเป็นอ่างล้างหน้าที่เป็นแบบบิวอินแบบแบบเป็นปูนแบบบิวอินแล้วก็มีกระเบื้องยาวๆเลยจะมีสองอ่า เอ้อ่างน้ำน่าจะมีสองสองข้างน้ำบุ่นกับน้ำเย็น ครับ ผมก็ยังไปยืนดูอยู่แบบเออแปลกเว้ย มันบินทิงจริงว่ะน้ำเย็นข้างน้ำบุ่นข้างเว้ยแล้วกระจกก็จะเป็นแบบยูวีิวบินติดผนังยาวอตรงข้ามเนี่ยด้านขวา มันจะเป็นกระจกเซฟตี้บาร์ถัดไปมันจะเป็นอ่างคล้ายๆอ่างจากุชชี่สมัยก่อนนะที่เป็นเหลี่ยมๆอะครับผมเป็นปูนเหลี่ยมแล้วมันจะมีราวผ้าม่านทึบปิดอยู่ครับ เป็นราวเป็นม่านเป็นผ้าม่านใสแบบขุ่นๆนะนะผมว่าอาหารสบายใจและร้องฮูลาฮูล่าเลยตอนนั้น ผมก็เดินเข้าไปในอ่างปุ๊บดึงผ้าม่านปิดใสเลยครับ เปิดพอเปิดน้ำปุ๊บโอ้โห ชื่นใจครับเหนื่อยมาจาก่อกี้นะขณะที่ผมกำลังสระผมโน่นนี่นั่นอยู่กำลังสระขยี้ขยี้ผมอยู่ ผมก็ ผมก็เปิดฝักบัวเพื่อจะล้างใช่ไหมครับเพื่อจะล้างชมพูออกจากผม สิ่งที่เห็นหางตา ผมเห็นเหมือนเป็น อะไรบางอย่างขยับอยู่นอกม่านเห็นเป็นเงาดำๆตะคุ่มตะคุ่มอารมณ์เหมือนเดิน เหมือนเดินเข้ามาข้างๆก็เดินถอยกลับไป อ้าใครวะ พี่เขาบอกว่า ผมก็ปิด ปิดฝักบัว ฝักบัวมันจะอยู่ในอ่างใช่ไหมครับ มันจะเป็นก๊อกที่อยู่ติดผนัง ผมปิดปุ๊บ ผมก็เอามือปาดลูกตา เพราะมันมีน้ำมันมีมันมีน้ำอยู่ ปาดแล้วก็โกประมาณมองเอ้าประตูก็ปิดอยู่นี่หว่าครับสงสัยคิดว่าเป็นน้ำอ่ะ น้ำที่มันหยดอาจจะเป็นหยดน้ำที่มันอยู่หางตา แล้วอาจจะเป็นเงาสะท้อนจากอะไรสักอย่าง มันเกาะกระจกแล้ว มันไหลอย่างนี้ใช่ไหมใช่ประมาณนั้น ผมก็คิดว่าเออได้เป็นนั่นแหละคงไม่มีอะไรหรอก ิดมาก จากนั้นผมก็เปิดเพื่อล้างหัวต่อ ครับ ขณะที่ผมล้างอยู่เนี่ยนี่คือล้างจนสะอาดแล้วนะจะปิดก๊อกน้ำนะจังหวะก่อนที่ผมจะเอื้อมมือไปปิดผมได้ยินเสียงบางอย่าง มันเป็นเสียงผู้หญิงเหมือนร้องไห้อะเสียงสะอื้นอะเออมาจากมันเป็นเสียงแบบแต่ค่อยมาก เออ เสียงมันค่อย เสียงมันค่อยมาก ผมก็เอ๊ะเสียงจะเช็คที่ไหนวะ ผมก็เลยปิดพอปิดปุ๊บ ไอเสียงไอเสียงที่ผมได้ยินอ่ะมันเสียงสะอื้นคือมันหายไป คือตอนแรกผมก็ฟังว่าไอเสียงเนี่ย มันเป็นคล้ายกับเสียงที่มันน้ำที่มันขึ้นจากท่อเสียงอี๊ดอีดจากน้ำ อาจจะเป็นเสียงนั้นก็เป็นได้หรือ เป็นเสียงจากข้างห้องที่เขาเปิดทีวีดูอยู่หรือเปล่าเพราะตอนนั้นนะผมจะได้เวลาน่ะมันเกือบเที่ยงคืน ผมไปถึงโรงแรมนั้นประมาณเที่ยงคืนครึ่งกว่าใช่ไหมครับขึ้นไปอาบน้ำใช้เวลาก็น่าจะประมาณสิบยี่สิบนาทียังไม่ถึงเที่ยงคืนแน่นอนผมก็ถ้าไม่ข้างห้องก็เสียงก๊อกน้ำนี่แหละไม่สนใจอะไร ผมก็ออกมาผัดผ้าผ้าเช็ดเช็ดเอาผ้าเช็ดตัว อ่า แล้วก็ล้างนงล้างหน้าเรียบร้อยเสร็จปุ๊บอ่าออกมาใส่เสื้อผงเสื้อผ้าปุ๊บเป็นคนที่แบบ จะเหมือนคุณมีอย่างนึงคือ ถ้าไม่ปิดไฟนอนไม่ได้ ครับ ผมก็ปิดไฟแล้วก็นอน แต่ว่าผมไม่ได้เลือกนอนที่กลางเตียงเพราะว่าผมเผื่อว่าพี่เขาทนไม่ไหว อยู่ในรถจะโดนยุงกัดเนี่ยเดี๋ยวเขาต้องขึ้นมาถ้าผมไม่ชอบใครมาปลูกกลางคันเวลาผมนอนอ่าผมก็จะนอนถัดออกไป มุมของนอนจะเป็นมุมเดียวกับที่อยู่ทางด้านทางทางด้านระเบียงด้านหน้าซึ่งมันเป็นประตูกระจกมันมีผ้าม่านปิดแต่วันนั้นน่ะผมปิดแค่กระจกผ้าม่าน ผมไม่ได้ปิดปิดไฟให้แสงจากข้างนอกอ่ะมันเข้ามา แสงมันก็ไม่ได้สว่างมาก เพราะมันเป็นแสงจากไฟของของด้านหน้า ด้านหน้าโรงแรมด้านหน้าโรงแรมอ่ะคือถ้าผมก็นอนแบบกิ้งไปกิ้งมาแบบเซ็งว่ะก็ดูก็แบบ ผมก็เปิดโทรศัพท์ดูใช่ไหมมันตีทำไมมันเที่ยงคืนกว่าเอง หาอะไรดูก่อนดีกว่าเผื่อข่มให้มันหลับให้ตามแล้วล้าหน่อยเดี๋ยวมันก็หลับเอง ผมก็เปิดเรื่องหนังก็คือเหมือนกับเข้าไปในบูเ g l e c h แล้วก็ดูว่าดูเรื่องอะไรดีวะนึกขึ้นมาได้เรื่องหนึ่งชัตเตอร์กดติดวิญญาณมันเป็นหนังที่ผมชอบมาก ตอนนั้นน่ะเพิ่งจะเพิ่งจะออกโรงใหม่ๆเลย ออกจากโรงใหม่ ๆเลย อ่าคือแต่ว่ามันมีหนังในในในเว็บแล้ว ผมก็เปิดดูก็ใส่ปุดหูฟังอุดบันจะกาศนะครับ โรงแรมความมืดอยู่ในห้องแล้วดูหนังเรื่องเนี้ยคิดเอาคร้ับ แต่ก่อนนอนอ่ะ ผมจำได้ผมเข้ามาในห้องอ่ะผมโยนเหรียญบาทไปที่กลางเตียงแล้วขอซื้อที่แล้วก็คิดว่าปลอดภัยไม่น่ามีอะไรอ่าเขาได้การซื้อที่ซื้อทางครับจากนั้นผมก็มองดูไปดูไปราวๆครึ่งเรื่องพอถึงจุดถ้าใครเคยดูภาพยนตร์เรื่องนี้นะฮะมันจะมีจุดหนึ่งที่ที่พระเอกของเรื่องเนี่ย มันกับเดินมาเดินมากินน้ำที่ครัวแล้วก็ แล้วก็ตอนประตูห้องอัดภาพของเขามันสั่นมนมีคนบิดอยู่ข้างในกำลังลุ้นตอนนี้มากเลยนะครับกำลังลุ้นอยู่อ่ะ สักพัก อันนี้ อันนี้ฟังดีนะ ผมปวดหูฟังสองข้างนะจู่ๆอ่ะมันมีเสียงแทรกเข้ามาทางด้านหูทางด้านขวา ผมว่าผมนอนตะแคง นอนตะแคงเขาออกออกทางด้านระเบียงเท่ากับว่าประตูหน้าห้องจอยู่ด้านหลังนี่ออกไปครับนั่นแหละฮะมันมีเสียงแทรกเข้ามาในหูว่าเฮ้ยอย่างนี้เลย อย่างนี้เลยกระซิบว่า นอน เสียงเขาเย็นๆใช่ เสียงเบาแบบ อย่างเงี้ยเออผมก็อุ้ยดูมาตั้งหลายรอบแล้วมันมีตอนนี้ด้วยเหรอวะครับ ผมก็เลยดึงหูออก ผมก็หันไปมองซ้ายมองขวา ผมไม่ได้เปิดไฟนะ ผมก็ลุกขึ้นมายืน ผมลุกขึ้นนั่งสักแป๊บหนึ่งแล้วก็ลุกจากเตียงเก้าหูอ่ะแนบกับผนัง ซึ่งผนังด้านข้างๆข้างข้างห้อง ผมแนบไปแล้วก็สังแนบจิ๊บโอ้ยมันเที่ยงคืนกว่าจะตีหนึ่งแล้วใครก็จะเปิดทีวีดูวะเออต้องสงสัยเป็นเสียงซาวน์ในี่แหละี่แต่ว่า ตอนที่ผมดูอ่ะ อันนั้นอ่ะผมเอาหูฟังอุดใช่ไหมครับ แล้วเพิ่งจะมีสมาร์ทโฟนอะไร อาจจะเป็นระบบเสียงของในนั้น ก็ได้มั้งอะไรประมาณนี้ผมก็อุดหูเข้าไป เพื่อความมั่นใจ ผมย้อนผมย้อนกลับไปประมาณห้าถึงสิบวินาทีไล่ไล่ฟังจากนี้ใหม่มีไหมมีเสียงมันไม่มี มันไม่มีเสียงในหนังมันไม่มีไม่ใช่เสียงซาวในหนังด้วย ครับ ผมก็เลยคิดแบบเฮ้ยหรือว่ากูหูแว่ววะก็ช่างมันเถอะซื้อที่ซื้อทางไม่มีเลยหรอกขณะที่ผมกำลัง กำลังดูไปจนเรื่องจะจบแล้วเนี่ย ผมตาผมเริ่มเคลิ้มสลับแต่ตอนนั้นปวดท้องฉีอ่าอ่าผมปวดท้องฉีผมก็เลยแบบอ่ะปิดเลยดีกว่าเว้ยเคลิ้มแล้ว สลับแล้วพอผมกำลังจะปิดจะจะปิดหนังในทีวีอ่าในในในโทรศัพท์นะฮะครับ ผมเห็นแสงอ่ะมันสะท้อนจากทางกระจกอ่ะว่า ด้านหลังผมมันเป็นประตูหน้าห้องใช่ไหมครับเหมือนมีคนเปิดเข้ามาดังก็แก๊กผมก็แบบ แต่ผมไม่ได้ถอดหูออกนะผมว่านอนตะแคงข้างอยู่ใช่ป่ะ ผมต้องเหมือนกับเอี้ยวขึ้นมานิดนึงแล้วก็หันหันขวาไปเพื่อจะมองหางตาว่าว่าพี่เขาขึ้นมา ก็เห็นว่ามันเป็นคนเนี่ยเดินเข้ามาแล้วก็ปิดประตูเพราะว่าถ้าเกิดเรามองจากข้างในซึ่งข้างในมันปิดไฟมืดเนี่ยถ้ามีคนเข้ามาเราจะไม่เห็นหน้าเขาหรอกแต่รู้ว่าจะเป็นคนเดินเข้ามาเข้าไฟจากข้างนอกมันจะสะท้อนจากด้านหลังเขาบอกว่าด้านหน้าจะเห็นเป็นเงาเฉยๆเป็นเงาทะคุ่มตะคุ่มสีดำๆพอปิดประตูปุ๊บแต่เราคิดใใจโอกาสแล้ว น้องไม่ได้หรอกยุงมันเยอะ แต่เขายังไม่ได้มาที่เตียงคือเขาเข้าห้องน้ำก่อน เขาเข้าห้องน้ำไปก่อน อ่าพอเข้าห้องน้ำปุ๊บก็ปิดเขาก็ปิดประตูห้องน้ำนะกลับเปิดมันเปิดชักโครกทำธุระส่วนตัวปกติเป็นคนเข้าห้องน้ำปกติมีการล้างมือล้างมือผมก็ไม่สนใจเลยผมก็นอน ผมก็นอนปุ๊บเนี่ย ก็ดูต่อไป ผมก็ดูต่อเพื่อรอพี่เขาออกมาจากห้องน้ำซึ่งตอนที่เขาเปิดประตูออกมาเนี่ยผมไม่ได้ยินเสียงนะเพราะผมเพราะผมกดหนังนะ่ะ ตอนแรกสตร์ทเอาไว้เพื่อจะปิดแล้วก็เปิดดูต่อกดเพลงดูต่อ คือดูไปดูมาติดเว้ยกำลังมันเหนื่อยก็ดูดูให้จบไปเลย สักพักผมรู้สึกว่า ตัวพี่เขาเนี่ยกำลังขึ้นมาบนเตียงเพราะว่าเตียงอะเตียงมีมีการขยับข้างหลังผมเหมือนคนขึ้นเตียงอะก็จะมีการโยกของฟูกอย่างนั้นอะและเหมือนกับหมอนที่อยู่ข้างผมเป็นหมอนคู่ใช่ไหมฮะเหมือนดึงหมอนไปแล้วก็แบบคนอารมณ์แบบนอนแล้วตกหมอนอะปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บบตกท่าตกทาให้มันเข้าที่นอนอะผมก็ยิ้มแบบไอ้ไอ้บอกเนี่ยไอ้บอกว่าเป็นเด็กมันนอกใช่ไหมอยู่ต่างจังหวัดนอนได้ เจอยุงสุเจอยุงเจอยุงเจอยุงที่แบบนี้เข้าไปอะหนาว ครับผมก็ดูไปเกือบจะจบแล้วไม่ไหวแล้วอั้นไม่ไหวแล้วอ่ะฉี่มันมาเต็มที่แล้วทีเนี้ยผมวางโทรศัพท์ปุ๊บขณะผมกำลังจะลุกเนี่ยตอนที่โอ้ตัวลุกขึ้นมาจู่ๆผมรู้สึกเลยว่าเหมือนพี่เขาลุกตามผมอ่ะพี่เขาลุกขึ้นมาผมก็หันกลับไปอ้าวลุกทำไมวะพอจังหวะผมหันกลับไปเนี่ย คือเหมือนเขาลุกขึ้นไปอ่ะแล้วก็เดินไปที่ประตูด้านหน้าจากนั้นเปิดประตูแล้วก็เดินออกจากห้องปิดประตูแล้วไปเลย เงียบไปเลย ผมก็คิดในใจอ้าวอะไรของเขาว่าเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงครับ ตกลงยังไงแน่ผมก็ไม่สนใจแล้วเอาแล้วแต่เขาแล้วกันเขาก็อยากเดินขึ้นเดินลงก็เรื่องของเขาผมก็เดินไปฉี่ห้องน้ำไปฉี่ แต่รอบนี้เนี่ยถ้าผู้ฟังที่ฟังข้างฟังมาแต่ตอนแรกเนี่ยผมอาบน้ำเนี่ยสิ่งที่ปกติก็มีแค่อย่างสองอย่างนั้นใช่ไหมครับแต่รอบเนี้ยผมเปิดประตูห้องน้ำเข้าไปแล้วเปิดไฟอะสิ่งที่มันเตะจมูกเข้ามาเลยคือกลิ่นมันเป็นกลิ่นเน่าแบบนึกถึงอารมณ์สัตว์ตายมาเป็นอาทิตย์อาทิตย์แต่แล้วหมักอยู่ยวห้องห้องเดียวอะ ครับ มันเหม็นเนี่ยโอ้โหกลิ่นคุ้งห้องอ่ะ อืมโอกเ้ยกลิ่นอะไรวะห้องแตกตอนคิดว่าไอ้ช่วงแตกหรือเปล่า ผมก็หาต้นต้นอ่าที่มาของกลิ่นก่อนเดี๋ยวถ้ากลิ่นมันมันออกมันออกจากห้องน้ำมามันเข้าไปในจุดที่เรานอนเนี่ยมันนอนไม่ได้แน่ผมก็เลยมองหามองใต้มองขวาให้ท่ออยู่ไหนวะไม่เจอชักโครกก็ไม่แตกนี่หว่าพอผมมองไล่ไปไล่มาปุ๊บทางมุมทางด้านซ้ายด้านซ้ายของชักโครกที่เราเดินเข้าไปเนี่ย มันจะเป็นมุมห้องน้ำใช่ไหมครับที่มันจะเป็นจั่วของเสาตึกอะ่ะที่มีอ่ากระเบื้องแตกอยู่ อ่าเป็นจั่วผมก็ไล่มองขึ้นไปบนฝ้าที่อยู่บนหัวเนี่ย มันจะเป็นฝ้าแบบเก่าที่เป็นแบบเป็นช่องสี่เหลี่ยมเป็นสมองถักเปิดขึ้นไปได้ครับ อ่าแบบนั้นนะผมก็มองไล่ขึ้นไปตรงขอบเสาด้านบนน่ะ ที่มันเป็นขอบอ่าที่เป็นขอบของฝ้าเหล็กเหล็กอ่ามันเป็นเหล็กที่ที่เขายึดกับฝ้าน่ะ ครับ มันเหมือนเห็นเป็นคราบน้ำตาลน้ำตาลเข้มๆไหลออกมาเอาแล้วส้วมแตกนี่ว่าเอาแล้ว ตุ้แตกแน่ๆโอ้โหกลิ่นตรงนี้แน่นอนเลย คือเราก็ไม่ไหวเราก็แบบทนอ่ะทนแล้วยืนฉี่พอเสร็จปุ๊บเนี่ย ผมอ่าผมปิดประตูใช่ไหม แต่ไม่ได้ปิดไฟ ปิดประตู ผมเดินไปที่หัวเตียงปุ๊บผมเดินหยิบกุญแจห้อง จากนั้นก็เดินออกจากห้องไปครับลงไปข้างล่าง ผมยืนกดลิฟต์อยู่ชั้นหกกดรอตั้งนาน ไฟมันก็ขึ้นมานะเบรกชั้นห้าแล้วมันก็ลงไป ผมก็เพิ่งจะเพิ่งจะนึกได้ว่าลิฟต์มันจอดแค่ชั้นห้าผมก็เอ้าลืมไปว่ะก็เลยเดินลงไปเดินลงไปร้อยชั้นห้าแล้วกดลิฟต์ จังหวะที่ผมกดลิฟต์รออยู่นะ ผมเห็นว่าแม่บ้านเดินผ่านข้างหลังผมเพราะว่าด้านข้างด้านข้างลิฟต์อะมันจะเป็นเหมือนเป็นห้องเล็กๆซึ่งน่าจะเก็บอุปกรณ์หรือเปล่า อุปกรณ์ความสะอาดเป็นแม่บ้านใส่ชุดกาตีเหลืองมาเลยผมก็เอาป้าป้าทำกะไหนอ่ะอ๋อเนี่ยป้าเพิ่งจะเข้ากะมาเมื่อหกค่ำเองเอาแล้วมีอะไรหรือเปล่าบอกเออป้า ผมรบกวนหน่อยดีป้าผมไม่รู้ห้องที่ผมนอนอ่ะช่วงแตกหรือเปล่าเหม็นมากเลย ตอนที่ผมมาเนี่ย ผมมาเนี่ยตอนช่วงห้าทุ่มกว่ากับเที่ยงคืนเนี่ยกลิ่นยังไม่มีแต่นี่ไม่รู้ว่าตอนช่วงมันแตกตอนไหน ห้องไหนอะลูกผมก็ชี้แบบชั้นบนนะฮะชั้นหกห้องหกศูนย์หกป้าเขาเงียบไปสักพักหนึ่งชั้นไหนนะชั้นหกศูนย์หกข้างบนนะฮะป้าอ่ะขึ้นไปดูผมหน่อยป้าไม่ไหวอะอย่างนี้ ถ้าขอย้ายห้องจะทันไหมรอบนี้ผมก็เดินป้าป้าป้ากับผมป้าเขาไม่ได้พูดอะไรเขาเดินตามขึ้นมาซึ่งบันไดอยู่ด้านข้างลิฟต์ใช่ไหมครับ ผมยังไม่ลงไม่ได้ลงลิฟต์นะ ขึ้นตะกับขึ้นไปชั้นหกป้าเขาเดินตามหลังมาผมเดินนำป้าไปก่อนเขาเดินนำไปจนถึงหน้าห้อง ผมเสียบกุญแจกำลังจะบิดเปิดผมหันไปมองป้า ป้าเขากำลังเดินตามมาเนี่ย แต่สิ่งที่ผมผิดสังเกตคือไหมทำไมป้าถึงเขาต้องหันหน้าหันซ้ายหันขวามองทุกทุกห้องเลยเฮ้ยผมไม่รู้ว่ามันมันมันคืออะไรหรือว่า มันเป็นอากัปกิริยาของคนปกติ ผมก็ไม่ทราบตอนนั้นผมเรียกป้าป้าป้าทางนี้ทางนี้ ป้าเขาเดินมา พอผมบิดเปิดกุญแจเข้าไปปุ๊บพอเปิดดูเข้าไปเนี่ยไอ้กลิ่นที่มันคุ้งอยู่ในห้องมันหายไปแล้ว มันเริ่มจางลงแต่ผมยังได้กลิ่นอยู่ ได้กลิ่นอยู่บางส่วน ป้าเขาเดินเข้ามาไหนตรงไหนลูก เนี่ยครับ ห้องน้ำเนี่ย ผมก็เลยเปิดไฟ ผมเปิดไฟในห้องแล้วอันนี้ผมเปิดไฟแล้วแล้วผมก็ อ่า แล้วผมก็เปิด อ่า เปิดประตูห้องน้ำใช่ไหมครับแล้วดีก็บอกว่าป้าเนี่ยได้กลิ่นไหมแต่พอเปิดไปป้าบอกไม่ได้กลิ่น เออว่ะกลิ่นไม่มีว่ะรอบนี้ตอนขึ้นไปรอบเนี้ยคือใช้ระยะเวลามันสั้นมากนะเออแค่ไม่กี่นาทีเองทำไมกลิ่นหายหมดวะแต่ป้าเขาบอกว่า มันก็พอจะมีนะแต่กลิ่นมันก็อย่างนี้มานานแล้วเนี่ยลูกแต่ตอนผมมาไม่ได้กลิ่นอะไรเลยกลิ่นหอมเลยน้ำน้ำอ่ะ ครับบอกรอ เออ แล้วตรงไหนได้คิดว่ากลิ่นมาตรงไหนก็เลยชี้ให้เขาดูชี้ให้เขาดูคาบคาบตรงเสาอ่ะป้าเขาบอกว่าอ๋อคาบนี่มีมาตั้งนานแล้วูเลยมีมานานมากแล้วบอกอ้าวเหรอครับ แล้วป้าให้ช่างหรือว่าให้รอพอขึ้นมาช่วยเช็คได้ไหมป้าตอนนั้นผมไม่ไม่รู้จะเรียกให้เขาเรียกใครนะก็เรียกแบบสูๆไว้อะเรียกช่างได้ไหมเรียกรอพอขึ้นมาเช็คได้ไหมว่าท่อให้มันแตกท่อตุ้มท่อส้มมันแตกไหมป้าเขาบอกว่า หนูหนูคิดดีๆสิเรื่องอะไรครับป้านี่มันชั้นหกแล้วลูกชั้นบนเป็นดาดฟ้าแล้วขึ้นไม่ได้มันไม่มีท่อท่วมหรอกมีชั้นห้าลงไปชั้นสี่นสี่ใช่เอออ้าวเท่ากับว่า เสานี่เป็นเสาทั้งแท่งเหรอใช่เนี่อเสาทั้งแท่งมันไม่มีท่ออ้าวเฮ้ยแล้วใครให้หนูขึ้นมีชั้นเนี้ย ก็พนักงานที่ล็อบบี้ครับผมหนู ชั้นนี้เขาปิดทั้งชั้นนะเขาไม่ให้คนมาขึ้นพักขึ้นมาพักอ้าวเท่ากับว่า ทั้งชั้นมีห้องของห้องเดียวที่อยู่อ่ะ ครับผมก็เฮ้ยผมแล้วแล้วพนักงานเขาไม่รู้เหรอป้าบอกไม่รู้ เขาไม่รู้มั้งทำไมอ่ะทำไมลูก เอ้าก็เขาบอกว่ามันว่างอยู่ชั้นหนึ่งเออ ชั้นนี้เขาปิดทั้งชั้นเขาปิดเขาปิดเขาปิดมาจะเป็นเดือนอยู่แล้วเขาไม่้คนขึ้นมา เออ เขาบอก แต่ป้าเขาบอกว่าปิดปรับปรุงนะไม่รู้ปรับปรุงอะไร ครับก็บอกอ้าวแล้วยิมจะนอนได้ไหมเนี่ยบอกอ้าวยังไงเดี๋ยวเดินตามป้าลงมาแล้วกันลูก เดี๋ยวลงไปบอกเขาว่าเขาชั้นนี้เขาปิดพนักงานน่าจะไม่รู้เขาเพิ่งจะมาทำได้ไม่ไม่ถึงสองอาทิตย์เอง เออ อ๋อครับครับครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเดินตามลงไปเดี๋ยวผมไปหยิบของที่ที่หัวเตียงก่อน ป้าเขาเดินแยกออกไปใช่ไหมครับ เดินแยกออกไปทีนี้ผมก็เดินไปที่หัวเตียงเพื่อจะหยิบแต่ยังไม่ทันได้หยิบอันนี้ต้องบอกว่าเป็นเป็นครั้งแรกที่ผมเล่าดีเทลโคตรละเอียดเลยนะละเอียดมากนะเนี่ยจากนั้นอ่ะจู่ๆไฟในห้องตกเฉยๆดื้อๆอย่างนั้นอมันตกตกแป๊บเดียวนะตกแป๊บเดียวแล้วก็ปั๊บเปิดขึ้นมาอีกครับ ผมก็งงบอกเฮ้ยไฟตกเหรอคู่เดียวเท่านั้นแหละครับสิ่งที่ตามมาคืออะไรรู้ไหมอะไรพี่โน้ต เสียงหมาหอนครับผมจากด้านล่างเลย เออเออแล้วแล้วตรงด้านทางด้านหลังทีวีเนี่ยมันจะเป็นมุมตึกอยู่แล้วใช่ไหมมันก็จะมีหน้าต่างที่มีผ้าม่านปิดอยู่ ผมถูกผ้าม่านแล้วก้มแล้วมันชะโงกหน้ามองแต่ไม่ได้เปิดหน้าต่างนะไอไอลานที่ผมบอกมันเป็นลานที่ดินถมถมกันอยู่ด้านข้างเหมือนเขาจะสร้างบ้านหรืออะไรสักอย่างครับ ผมเห็นเป็นหมาจำนวนเจ็ดแปดตัวเนี่ยนั่งในลักษณะนั่งแล้วเงยหน้าหอนทางผมทุกตัวเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพร้อมประสานเสียงอ่ะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่ง เฮ้ย เมื่อกี้ผมผมเหมือนได้ยินเสียงหมาหอนซ้อนมาเลย พี่เปิดโทรศัพท์หรืออะไรอีกเครื่องหนึ่งอยู่ปะไม่มีครับ มีอยู่เครื่องเดียวครับ แล้วโน้ตบุ๊กก็เพิ่งจะปิดเพิ่งปิดไปตอนที่เขาสายนี่แหละครับหรอเออเออช่างมันเถอะไม่รู้นะเออ ผมผมได้ยินแบบเสียงถ้าได้ยินเสียงเหมือนเสียงประสานใช่ไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็เป็นเสียงหมาข้างนอกนี่แหละมันหอนทุกวันอยู่แล้วโอเคอ่านั่นแหละครับผมก็เลยแบบเฮ้ยที่จริง ถ้าเกิดว่าหมามันเห็นอะไร เพราะว่าลักษณะของหมากันนั้นผมจะรู้เลยว่า ถ้าหมามันยืนแล้วหอนเนี่ยโอเคมันหอนหาปู่อาจจะติดสัตว์แต่เดือนนั้นมันไม่ใช่ปลายปีครับแต่ลักษณะการนั่งแล้วหอนเนี่ยตึงสวอเลยครับว่านั่นแหละครับ คือเป็นบางอย่างถ้านั่งแล้วหอนเงยหน้าหอนแน่นอนนะผมก็อาจจะมันอาจจะแบบเอเห็นห้องอื่นหรือเปล่า ชั้นห้าชั้นสี่ชั้นสามหรือเปล่า แต่ผมอ่ะผมมั่นใจผมซื้อที่ซื้อทางแล้วยังไงมันก็ไม่โดนหรอกก็เลยไม่ได้ใส่ใจอะไรปิดผ้าม่านจากนั้นอ่ะ ผมก็ยังไม่ได้คือตอนนั้นตอนหันไปเนี่ย คือไม่รู้อะไรนะแต่ผมไม่ได้เดินไปที่เตียงนะเข้าของไม่ได้เอาลงผมเดินเหมือนเดินตาบ้าลงไปเลยครับทันทีที่ผมจะเอามือเนี่ย ไปปิดไฟนะยังไม่ทันได้ปิดสวิตช์ครับ ไฟมันดับเองผมก็ปิดประตูปั้งแล้วก็รีบเดินมาวางกุญแจได้ผมเดินเดินลงมาเลยเดินลงมาชั้นห้าแล้วกดลิฟต์ลงไป พอกดพอลงไปปุ๊บเนี่ย เจอป้าเขายืนอยู่ล่างก็เลยถาป้าว่าไงบ้างครับป้าอ่าหนู จริงๆอ่ะเด็กเขาไม่รู้เรื่องหรอกลูก ครับหนูเอ่อหาโรงแรมใหม่ได้ไหมชั้นหกก็ปิดแล้ว เดี๋ยวนะ ให้ลูกค้าออกกลางคันน่ะนะคือผมไม่รู้หรอกมันเกิดอะไรขึ้น กี่โมงแล้วนะพี่เดี๋ยตวอนนั้านโอ้ยมันตี น่าจะเข้าตีหนึ่งแล้วมั้ง ให้เราไปหาโรงแรมใหม่ตอนตีหนึ่งใช่ ใช่ แต่ป้าเขาบอกว่าลูก คือเลยเลยไปไม่ไกลหรอก เดี๋ยวป้าให้พนักงานคืนตังค์ให้นะอะไรประมาณนี้ เดี๋ยวให้คืนตังค์ให้ไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยหรอก ดี๋ยวคืนตังค์ให้หมดเลย เออ อะไรประมาณนี้ครับ ผมก็บอกเอ้าวเลยเลยตรงไหนไปป้า เลยตอนที่เป็นจุดพักรถไปอ่ะมันจะมีทั้งเยอะแยะเนี่ยโรงแรมเยอะแยะเลยอยู่ข้างทาง ตรงนั้นอ่ะ นอนได้โล่งๆอยู่เป็นโรงแรมชั่วคราวแบบนี้แหละแต่ว่าตึกอาจจะไม่ใหญ่แบบนี้ออ๋อ ก็ได้ครับป้าแต่ว่าผม ขอนี่ก่อนนะผมขอขึ้นไปเอาเข้าของก่อนเพราะวันนี้ผมไม่ได้หยิบลงมาแต่ผมไม่ได้บอกป้านะว่าผมได้ยินเสียงหมาหอนได้ยิน ผมไม่รู้ข้างล่างได้ยินหรือเปล่า สักพักเหมือนรอพอเดินเข้ามาเพื่อเอาสมุดเข้ามาให้พนักงานเซ็นอะไรสักอย่างเออจากนั้นมันบอกเออพี่มาก็ดีแล้วมามาช่วยผมหน่อยมา อะไรครับ คือพี่ขึ้นไปห้องชั้นหกกับผมหน่อย อยากให้พี่ดูใต้ฟ้าหน่อยว่ามันมีแมวมีหนูมีอะไรตายอยู่ข้างบนหรือเปล่าเหม็นมากเลยอะคือป้าเขาก็เงียบเขาไม่พูดอะไรนะแต่บอกอ๋อครับครับครับครับได้ครับดูจากรปภแล้วน่าจะยังเออเอออาน่าจะเข้ามาใหม่เหมือนกันแหละทั้งคู่แหละมั้งแต่ก็ผมก็ยังไม่ถามอะไรมากมาย จากนั้นก็ขึ้นไปเหมือนเดิมต่อชั้นห้าก็เดินต่อชั้นหกพอถึงห้องเข้าห้องน้ำปุ๊บรปภเดินนำเข้าไปก่อน ผมอยู่หลังรปภใช่ไหมครับต้าเขาอยู่ข้างหลังผม เป็นสามคน เข้าไปถึงปุ๊บเนี่ยก็คือเปิดไฟในห้องนะแต่รอบแต่รอบรอบนี้พอขึ้นไปไฟมันไม่ได้เปิดเอง คือมันปิดอยู่ในห้องแล้วแต่ที่สำคัญคือสวิตช์มันสับลงมาเองผมก็สับขึ้นไป แต่ผมไม่สนใจแล้วผมคิดแล้วแหละว่าส่วนหนึ่งนะ คือมันคือส่วนหนึ่งคือมั่นใจว่ากูต้องโดนในสักอย่างแน่นอนเออแต่อีกส่วนหนึ่งก็คือไม่น่ามีหรอกเพราะกูซื้อที่ซื้อทางไปแล้วคิดแบบนี้คือตอนนี้ห้าสิบห้าสิบแล้วครับ แต่ว่าใจยังขมไม่อยู่ไม่น่าจะมีแน่นอนเพราะผมไม่รู้ต้องใช้คำว่า ถ้ากูมีจะรู้อยู่แล้วถ้าไปที่ไหนถ้าผมรู้สึกก็คือจะรู้สึก แต่ที่นี่คือผมไม่รู้สึกอะไรเลย ครับ ไม่รู้สึกว่ามันในห้องมันมีอะไรเลย พอเดินเข้าไปปุ๊บอ่าพี่ช่วยปีนดูได้ไหมซึ่งก็อี้มันไม่มีใช่ไหมฮะก็ลองปีนชักโครกป้าที่เปิดต้องอยู่เหนือชักโครกถูกไหมฮะมันจะติดอยู่กับผนังอ่า ผมก็ยืนอยู่ทางด้านขวาของรปภ้ก็เงยหน้ามองพร้อมเขานั่นแหละ แต่ป้าจะอยู่ตรงตรงหน้ากระจกใช่ไหมครับเขาจะมองไม่เห็นในมุมที่ผมยืนจาันอ่ะพอรอพอเขาเปิดขึ้นไปน่ะด้วยความมืดที่อยู่ใต้ฝ้า ผมก็ยังไม่เห็นอะไรมากหรอกผมใส่แว่นด้วยเปิดไปปุ๊บผมก็ก้มลงมามองป้าเขา แล้วผมขณะที่ผมกำลังเงยหน้ามองเนี่ย ผมเห็นเนี่ยในความมืดที่อยู่ใต้ฝ้า เหมือนรอพอเขาเขาเรียกอะไรคือเขาไม่ได้เขาไม่ได้เอาไฟฉายเปิดสองนะ เหมือนเขา ชะโงกซ้ายชะโงกขวาแต่ไม่ได้เพราะมันปิดมันปีนขึ้นไปไม่ได้แล้วไงมันสุดแค่นั้น ครับสักพักเหมือนเขาในบางอย่างนะเขาร้องเลยนะเขาร้องเฮ้ยจากนั้นก็หงายเหมือนลึกรองเท้าเขาเป็นงเท้าหนังนะลื่นจากโคกแล้วตูดเหมือนกับก้นเรากระแทกพื้นนะลุกขึ้นมาได้เขาเหมือนเคยเห็นหนังการ์ตูนเวลาจะวิ่งแล้วใช่ไหมครับตขา มันฟีทิ้งอ่ะอย่างนั้นเลยตอนพอวิ่งออกไปอย่างนั้นเลย ครับ แต่ไม่ได้เหมือนการ์ตูนนะ แบบวิ่งแบบไม่สนใจใครเลยอ่ะออกไปบอกก็เฮ้ยพี่ไปไหน ป้าเขาหันมาอ้าปากหัวเลยนะหันมองคำตาโตใส่ผมอะไรวะผมไม่รู้บ้าผมก็เงยหน้าทันทีอ่ะผมเงยหน้าแบบไม่ได้คิดอะไรเลยนะผมเงยหน้ามองหันกลับไปตรงจุดที่ที่เขาเปิด อันนี้ผมใช้คำว่า ผมตาค้างไปราวๆสองสามวิเลยนะทำไมอ่ะจังหวะที่สายตามันตัดในความมืดความมืดของใต้ฟ้าได้แล้วนะผมเห็นโอ้โหลุกตอนนี้ก็ลุกมากเลย มันเหมือนเป็นถุงขยะใบใหญ่ๆอ่ะ ครับที่มันเอาวางวางไว้บนคานบนคานปูนน่ะซึ่งใต้ฟ้าผมต้องบอกว่า ใต้ฟ้าเนี่ยมันไม่ได้สูงมาก ถ้าคนยืนยืนไม่ได้ แต่ถ้าขึ้นไปนั่งนั่งได้ลักษณะมันเป็นเหมือนถุงอ่ะเอาขึ้นไปพักไว้อยู่ตรงนั้นน่ะลักษณะถุงอ่ะมันใหญ่มากที่ผมเห็นก็คืออารมณ์เหมือนถุงไม่ได้ผูกไว้แล้วมันถกลงมา ครับส่วนหนึ่งอ่ะผมเห็นเป็นร่างผู้หญิงอื่นอ่ะโอ้โหตาโปนแล้วมองลงมาข้างล่างมองจุดที่ผมยืนอยู่อ่ะผมก็ร้องดิครับป้าง ป้าเอ้ยป้าอะไรศพคนอยู่ข้างบนศพคนอยู่ใต้ฟ้าโอ้ยครับ ป้าบอกอะไรมีที่ไหนป้าไปเร็วไปเร็วไปเดี๋ยวผมวิ่งนำป้าเลยคราวนี้ ป้าผมช้าเนาะผมค่อยๆวิ่งตามผมมาอะไรลูกเดียวเดียวเดียวเดียวเดียวบอกป้าไม่เห็นนะป้าไม่เห็นเห็นอะไรป้าไม่เห็นป้าลงไปข้างล่างก่อนเดี๋ยวค่อยคุยกัน พอลงไปถึง พอถึงระเบียงล้างปุ๊บผมก็เดินไปบอกพนักงานว่า น้องน้อง สอนอท้องที่ใกล้เคียงตรงไหน กดเดี๋ยวนี้เลย คือน้องเขาก็ทำหน้าทำตาเหวอนะบอกอะไรพี่ กดเดี๋ยวนี้เลย ห้องที่พี่นอนมีศพอยู่ใต้ฝ้า น้องก็ตกใจอ่ะ คือ น้องเพิ่งจะมาทำงานยังไม่รู้เรื่องไงเขาก็หยิบโทรศัพท์เพื่อจะกดป้าบอกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งวางหูก่อนอ่ะพนักงานเขาวางคือตอนนั้นอ่ะพนักงานผมเห็นสีหน้าพนักงานแบบเบอร์นะเขาผมว่าเขาน่าจะปูด้วยเหมือนกันนะครับ ผมบอกเอาทำไมป้าเดี๋ยว หนูอย่าเพิ่ง บอกป้าก่อนหนูเห็นอะไร ครับ ไอรปภพี่หายไปไหนละเหมือนเขาถามถามกับพนักงานเห็นก็วิ่งมาออก เขาวิ่งเข้าปป้อมสักพักเหมือนเขาคว้ากระเป๋าแล้วเขาออกจากจากโรงแรมไปเลย ไม่รู้วิ่งไปไหนโอ้โหเอ้แสดงว่ารปภต้องรู้อะไรเออ ครับนั่นแหละ ผมก็แบบ เฮ้ย อะไรวะเลย เออพ่อหนีด้วยเหรอตัวป้า คืออะไรป้าอ่ะหนูเล่าก่อน ผมก็เลยเล่าให้เขาฟังไปว่าผมเห็นแบบรอพอแบบไหนแบบนี้แบบนี้แบบนี้ป้าเขาฟังแล้วเขาเหมือนกับ ขมวดคิ้วนิดๆเนี่ยครับอืมมันก็หันไปถามเจ้าพนักงานอาพนักงานผู้หญิงนั่นบอก เข้ามาทำงานถึงถึงสักถึงสามสิบยังเปล่าอันนี้จะเข้าต่อที่ละบ้างอ๋อเพิ่งจะเข้ามาใหม่คือออย่างนี้นะไอ้สิ่งที่หนูเห็นน่ะ มันก็คือสอบแหลถูกแล้ว ครับผมบอกป้าคือหน้าป้าก็พูดหน้านิ่งมากเลยนะเฉยมากเลยนะผมบอกเอาบ้าเดี๋ยวจบป้ารู้เหรอรู้สิบปอะเขาเก็บไปเป็นเดือนนั่นนะลูก เฮ้ยคือศพมันเก็บไปแล้ว เป็นเดือนเดือนเ้าบอกว่าใต้บ้านไม่มีอะไรแล้วนะ ครับ แล้วไอ้สิ่งที่ผมเห็นมันคืออะไรวะอ่าเท่านั้นแหละผมก็บอกเฮ้ยเดี๋ยวป้าพูดใหม่ดิป้าเอาอย่างนี้ ถ้าป้าบอกว่าไม่มีศพเอานี้เดี๋ยวป้าขึ้นไปกับผมได้ไหมป้าขึ้นไปกับผมนะ ผมจะไปเอาข้าวของบนหัวเตียงนะแล้วผมจะลงมาอ่าแล้วผมเดี๋ยวผมมารับเงินคืนแล้วเดี๋ยวผมจะไปหาโรงแรมอื่นนอนเอาอะไรประมาณนี้ บอกอาได้ลูกได้ได้ได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดินเดินเดี๋ยวขึ้นเรือขึ้นไปพร้อมกันรอบเนี้ยพอผมกลับขึ้นไปปุ๊บเนี่ย ผมเปิดประตูได้ปุ๊บเนี่ยเท่ากับว่าผมไม่สนใจห้องน้ำเนี่ยห้องน้ำเราเปิดประตูค้างไว้ใช่ไหมเปิดไฟค้างหมดเลยฝ้าเขายังไม่ปิด จังหวะที่ผมเดินเข้าวิ่งเข้าไปเนี่ยเพื่อเก็บของมีทั้งกระเป๋าเงิน แล้วก็มีกระเป๋าเงินมีโทรศัพท์ใช่ไหมครับแล้วก็มีนาฬิกาข้อมือ ผม ผมคว้าได้ผมไม่ใส่นะผมคว้าทำใส่มือ แล้วรีบแบบเดินเร็วอ่ะแบบ จำจำจำจำจำเพื่อจะออกจากอกประตูจังโอ้โหนี่คนลุกเลยเนี่ยจังหวะจากจังหวะที่ผมกำลังจะออก อันนี้ผมเห็นหางตาชัดเจนเลยนะครับ ไม่รู้ว่าอะไร มันสะกิดหรือเก้าสายตา เหมือนผมท้าผมเหลือไปนิดหนึ่งแค่นิดเดียวแค่ไม่หันน่ะแค่หางตาเหลือนิดเดียว สิ่งที่ผมเห็นคือไอ้ช่องฝ้าที่มันที่มันเปิดค้างอยู่อ่ะ มันเป็นเส้นผมผู้หญิงยาวลงมาอารมณ์เหมือนทิ่มหัวลงมามอง ผมอ่ะโอ้โหยังไม่จบเท่านั้นเออครับ นั่นแหละประตูประตูไม่ปิดเลยสัตว์ตอนที่สัตว์ป้าเขาเดินตามขึ้นมาพอดี อืมอ่า ป้าป้าเขาเดินตาม คือยังไม่ถึงห้องตอนแรกเพราะผมเข้าไปเร็วมาก ครับ ผมไม่เอาแล้วป้า ชัดเจนแล้วบอกทำไม เขามาขอโทษนะฮะขอใช้คำนี้กัน แม่งมาหลอกผมอ่ะเออ อย่างนี้เลย ครับบอกว่าโอ้ยเดียวเดียวรอป้าด้วยป้าเรากลัวเหมือนกันอ่าแล้วมากลัวอะไรตอนนี้วะคือคิดในใจไงกลัวอะไรตอนนี้วะป้า ตะกี้จริงทำหน้านิ่งเลย พอลงถึงล่างปุ๊บรับเงินปุ๊บ ผมไปที่รถเลย ครับผมเห็นอ่าพี่เคเขานอนเขานอนอยู่แต่รถยังไม่สตาร์ทผมก็แปลกใจเฮ้ยเออเออรถก็ไม่สตาร์ทร้อนก็ร้อนอากาศก็ร้อน แล้วประตูเนี่ย คือประตูประตูประตูด้านซ้ายที่เขาปิดเนี่ยนะประตูด้านผมมันล็อกแล้วกุญแจอยู่ที่เขาใช่ไหมฮะ แต่เขาอ่ะเปิดแง้มเหมือนกับแง้มประตูนิดนึงแต่รถไม่สตาร์ทไม่เปิดแอร์ด้วยครับและที่สำคัญคือเขานอนหงายแล้วเอาผ้าคุณหนูอ่ะปิดหน้า ผมว่าโอ้โห มันตายหรือยังวะคิดในใจก็เลยเคาะ พี่เปิดได้พี่เองครับ พอเหมือนกับเหมือนเขาแจงยังไม่หลับนะเขาก็จะงวกขึ้นมา เออ เออ แล้วเขาดึงผ้าออกอ้าวเฮ้ยลงมาอ่ะพอเขาเปิดประตูปุ๊บเอาว่าไง ว่าไงอ่ะพี่โดนแล้วเด็กโดนอะไรวะโดนอะไรอ่ะผีหลอกเลยพี่เข้าไปไม่รู้สึกอะไรเลยอ่ะเพิ่งมาโดนเมื่อกี้เนี่ยเอาเหรอมึงก็เจอเหมือนกันเหรอฮะหมายความว่าไงพี่ เจอเหมือนกันเหรอเฮ้ยพี่เดี๋ยวพวกนี้หมายความว่าเออกูก็เจอเหมือนกัน ฮะเออกูเจอตั้งแต่แรกแล้ว เดี๋ยวเดี๋ยวที่พี่ลงมาตั้งแต่แรกนี่คือ พี่เจอในห้องน้ำเหรอ เออ กูได้ยินเสียงบางอย่าง เขาก็เล่าให้พูดเขาบอกให้ผมฟังว่า เออ ตอนนี้เขากำลังสังผมอยู่อ่ะขยี้ผมอยู่ นี่ฟังดีๆนะขยี้ผมอยู่เนี่ย มันเหมือนมันมีมืออีกมือหนึ่งอ่ะ มาช่วยเขาขยี้ผมจากทางด้านหลังอ่ะ โอ้โห เป็นมือเล็กๆนะโอ้ย ช็อตในหนังเลย เออเขาก็เลยตก เขาเลยตกใจ ตกใจแล้วก็จะดุ้งขึ้นมาแล้วเขาก็หันไปไม่มีใคร เขาคิดว่าผมมาเข้าไปแกล้งครับเขาก็เลยเปิดประตูออกมา ก่อนที่ประตูมาเขาได้ยินเสียงเหมือนผู้หญิงร้องไห้เออเสียงร้องไห้คือคือเสียงตบตีแบบนี้แบบตอนที่ผมเข้าไปอาบน้ำได้ยินอ่ะเขาประตูมาเขาคิดว่าผมเปิดทีวีแล้วดูหนังผีครับจู่ๆเขาก็ไปยืนที่ปลายเท้าที่ปลายเตียงผมที่ผมกำลังนอนดู YouTube อยู่ตอนแรกใช่ไหมครับที่ผมถามว่าพี่ผมไม่ได้สระแต่ผมยังไม่ได้ล้างเออทำไมไม่ล้างหัวกูบอกที่กูออกมายืนดู ที่กูออกมายืนมองซ้ายมองขวาเพื่อเพื่อให้ความมั่นใจว่ามึงเปิดทีวีดูหรือเปล่าเออพะกูได้ยินแบบนี้อ้าวทำไมไม่บอกวะ ไม่รู้ตอนนั้นอารมณ์นั้นกลัวมากโอ้โหพี่มึงนี่เลวนะผมด่าเลยนะพี่มึงนี่เลวนะปล่อยให้กูรับโชคอ่ะแล้วคือไอตอนลงไปรถก็ไม่บอกนะว่าเจออะไร ใช่ใช่ที่สำคัญก็เลยถามเออพี่ผมถามอีกเรื่องหนึ่งตอนที่ตอนที่ผม ตอนที่พี่ลงมาแล้วเนี่ย พี่ได้กลับขึ้นอีกไหมเฮ้อกูไม่ได้ขึ้นเลย เดี๋ยวที่เดีนห้เข้ามาแล้วตอนที่พี่อาบน้ำใครเข้ามาวะ ที่จะเข้าห้องน้ำที่ปวดเยี่ยวอ่ะ เออที่ผมจะลุกเออเดี๋ยวลุกห้องน้ำใครเข้ามาเออถ้าใครเข้าห้องน้ำน่ะไม่ใช่ดีเหรอเฮ้ยกูไม่ได้ขึ้นไปกูจะลงมากูไม่ขึ้นไปเลยโอ้ยใช่แน่นะไม่ได้ขึ้นไปว่าเจอแบบเนี้ยแล้วตะเกียแค่คู่สักคู่เนี่ยมึงได้ยินเสียงหมาหอนนะเออกูนอนหงายท้องอยู่เนี่ย กูนอนหงายรถเนี่ยแล้วกูถกผ้ากูได้ยินเสียงหมาหอนกูเลยถกผ้ามานิดนึงแล้วเราสายตาเวลาที่เรานอนอยู่หน้ารถใช่ไหมฮะมันจะผ่านกระจก แล้วมันตรงมันจะเยื้องนิดเดียว จะเยื้องกับจะเยื้องกับห้องชั้นหกที่ผมที่ที่ผมอยู่พอดีเลย เออพี่เห็นอะไรกูเห็นผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะใส่ชุดแสกนั่งห้อยขาอยู่ตอนหมาหอนอ่ะกูขึ้นกูขึ้นไปหรอกโอ้โหทุกคนหมามันหอนคือมันหอนผู้หญิงคนนี้ครับจังหวะผมน่าจะเปิดผ้าม่านแล้วก็มองพอดีไงจังหวะหมามันหอนถ้าบอกเขาอยู่ห่างกับผมไม่โอ้โหไม่ขี่แขนได้ไหมเขาอยู่ตรงนั้นนะพี่แค่นี้เองอ่ะ เออใช่แต่มองไม่เห็นอ่ะคือคือผมไม่ได้หันไปมองหน้าระเบียงด้านหน้าด้วยไงเพราะผมอยู่ทางด้านข้างก็กระจกด้านข้างนะมันเป็นมันพอมองลงไปมันจะเป็นผู้อ่ะมันจะเป็นเนินดินโล่งๆจากนั้นผมก็หันไปไม่ได้มองระเบียงเลยไงผมก็เลยไม่เห็นเขานั่นแหละ บอกเฮ้ยอยู่ได้ไหมเนี่ย อยู่ได้เวล่ะกลับตะอยู่บ้าอะไรอ่ะ เออยังจะอยู่นั้นผมาเกิดเทศอะไรอีก เออเออพี่จะขับไหมเออมึงขับไปเลยโอ้โหขับทั้งวันทั้งกลับเลยทั้งไปทั้งกลับเลยผมก็บ่นบ่นอ่ะ แต่ สุดท้ายคือไม่ได้พักที่โรงแรมนะครับไปจอดที่จุดพักรถเออพะออกจากซอยนั้นไปผมก็ไปจอดแล้วไปคุยอันแต่ตอนนั้นเขาต้องใช้คำว่าจากง่วงๆนะ โอ้โห ตาสว่างเหมือนเพิ่งตื่นตอนเช้าครับ ครับนี่เลยดีกว่า ผมเลยบอกไงพี่จะรุดเดียวกลับเลยไหมมึงไหวไหมล่ะไอผมมาไหว แล้วพี่อ่ะ เอ้ย เดี๋ยวกูอยู่กับมึงเป็นเพื่อนทั้งคืน ไม่เป็นไรโอเคงั้นงั้นบุยเลย ไปตอนนี้เลย เพราะตอนนี้มันจะตีสองแล้วรีบหน่อยพี่จากนั้นรถปุ๊บพอไป ขับออกมาจากปั๊มสักพักหนึ่งไหนบอกจะอยู่กับกูทั้งคืนคือรับงานไปแล้วเรียบร้อยคนแรกยาวกลับเลยผ่านโพทะเลผ่านนครสวรรค์กลับ เส้นเส้นสายเจ็ดกลับมาถึงอ่ะมันช่วงตีห้าป่าจะหกโมงนะอันนั้นถึงถึงน่าจะถึงดอนเมือง อ่าจังหวะจังหวะที่ขับลงจากทางห่วนเพื่อจะลงมานคร เพราะมันลงจุดมานครพอดีตรงหัวลำโพง ขณะที่วนเข้าผมได้ยินเสียงเหมือนเป็นผู้หญิงพูดเข้าหูอะไรสักอย่างแต่ฟังไม่ได้สับ ก็มองซ้าย มองขวาเฮ้ยมันคงไม่น่าตามมามั้งนี่มันเช้าแล้ว เออไม่ใส่ใจผมกลับไประจอดรถเสร็จใช่ไหมผมก็เพราะตอนนั้นผมเช่าห้องอยู่อยู่ใกล้ๆที่ออฟฟิศผมก็ต่างคนต่างแยกกันกลับบ้านกันผมก็ขึ้นห้องผมนอนได้ แต่อันนี้ต้องใช้คำว่าสว่างนะเป็นอาทิตย์แล้วสว่างแล้ว ผมเพียครั้งที่ผมกำลังจะนอนอ่ะ แล้วจังหวะที่ผมนอนไปเนี่ยผมต้องบอกว่าห้องพักที่ผมพักอยู่เนี่ยมันเป็นห้องพักที่ไม่มี ที่เจ้าของไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วที่นี่ไม่มีศาลครับ คือพูดง่ายๆอะไรเข้าได้อ่ะเอางี้ดีกว่า ผมก็นอนไปสักพักอารมณ์เหมือน ผมรู้สึกว่าพื้นอ่ะ มันเป็นพื้นไม้ไงเหมือนอารมณ์มีคนเหยียบพื้นไม้ก็ลืมตาขึ้นมาแล้วก็เหมือนชะโงกขึ้นมาเพราะผมผมผ้านอนตะแคงใช่ไหมเห็นเป็นเงาดำๆอ่ะนั่งพนมมืออยู่ที่ปลายเท้าผมผมไม่ได้พูดอะไรนะแต่ความรู้สึกของผมเขาเขาไม่ได้มาทำร้ายผมอ่ะเหมือนเขาบอกขอความช่วยเหลือมากกว่าผมก็เลยแบบไม่รู้นะว่า ก็ต้องการอะไรตามมาทำไมแต่เดี๋ยวตื่นแล้วจะไปทำบุญให้นะไปได้แล้ว จังหวะที่ผมกำลังจะลดตัวเพื่อจะลงไปนอนต่อเขาไม่ไหวแล้วยิงขับรถมาตลอดอ่ะมันนี้ไม่ได้เปลี่ยนมือเลย ครับแค่คู่เดียวอ่ะลืมตาขึ้นมาสักแป๊บหนึ่งอ่ะเหมือนเงานะค่อยคลานมาหาผม จู่แล้วก็หายไปคือมันจางหายไปค่อยคลานเข้ามาแต่จางหายไป คือไม่ได้มาจ้องหน้าผมนะแต่คลานมาข้างๆแล้วคลานมาแล้วผมลืมตามองอ่ะผมเห็นผมก็เจ้าชาว่าร่างกายสตาร์ทไปนิดหนึ่งจากนั้นก็จางหายไปในความว่างเปล่า ผมว่าพอผมตอนนั้นใช่ว่าทั้งเหนื่อยทั้งตกใจทั้งเกรงด้วย หลับตาเท่านั้นแหละฮะป๊อกไปตอนไหนไม่รู้ คือปั๊กหลุดตอนไหนไม่รู้ ตื่นมามันก็ตื่นมาอีกทีหนึ่งถ้าจำไม่ผิดมันน่าจะช่วงเที่ยงแล้ว มันหลังเพลแล้วไง หลังเพลแล้วทำอะไรได้ เอ้าไหนก็ต้องทำให้เขาบอกไว้แล้วก็ไปวัดไตรมิตรตวัดไตรมิตรก็ไปสังฆทานให้เขาไปพอสังฆทานให้เขาไปปุ๊บ น่าจะไม่เจอก็อีกนะ ก็ไม่เจอเหตุการณ์ว่าเขาจะมานั่งขอช่วยหรืออะไรอีก อะไรทำไม จริงๆแล้วการทำสังฆทานอ่ะต้องต้องทำก่อนเพลถูกแล้ว แต่ว่าอันนี้น่าจะเป็นเหตุที่แบบสุดวิสัยจริงๆ ครับ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 ฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ The Good Story